ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันทีตารีจันทวัฒน์นะคะเป็นหัวหน้าศูนย์อาเซียนศึกษา จังหวัดพิษณุโลกค่ะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกค่ะ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพนุมาตมูทิพย์นะคะเป็นนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลกค่ะแล้วก็เป็นประธานชมรมอาเซียนค่ะของวิทยาลัยอาชีวศึกษาค่ะค่ะสำหรับศูนย์อาเซียนของเรานะคะก็คือจะมีนโยบายที่จะต้องจัดการก็คือ หนึ่งเราจะทำเรื่องกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องความรู้ด้านต่างๆในในศูนย์นะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาในอาชีวศึกษาพิศนุโลกค่ะ แล้วก็อีกอันนึงคือเราจะไปเผยแพร่ความรู้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านของความรู้เกี่ยวกับเรื่องอาเซียน หรือไม่ก็เป็นภาษาหรือวัฒนธรรมต่างๆ กับคนที่อยู่ในเครือข่ายนะคะ ทั้งเอกชน ทั้งรัฐบาลแล้วก็อาจจะมีด้านอื่นๆที่ติดต่อมาค่ะ แต่ตอนนี้เราก็จะมีโครงการเพิ่มเติมของศูนย์นะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์ค่ะกับประเทศต่างๆ ตอนนี้ที่เราได้ทำเป็นเป็นการทำศูนย์นะคะศูนย์เกี่ยวกับการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีประเทศอินโดค่ะประเทศเวียดนามค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังดิวกับที่แคนเบเดียกัมพูชาค่ะอันนี้ลองพูดถึงประสบการณ์ที่ได้ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นอยู่ในอาเซียนเขาเป็นตัวแทนนะคะ ค่ะก็มีโอกาสได้ไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะ ที่ประเทศเวียดนามค่ะก็ไปอยู่ที่นั่นประมาณสองสัปดาห์นะคะก็ไปเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมวฒนธรรมแล้วก็การเรียนการสอนของที่นู่นค่ะค่ะ แล้วก็มีที่ไหนที่ได้ไปนะคะไปที่เกาหลีค่ะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเอเปกค่ะครูก็จะแบบว่า มีหัวหน้าศูนย์ แล้วก็มีผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ที่เป็นครู นอกนั้นจะให้นักเรียนเป็นคนดำเนินการค่ะ เพราะว่าในส่วนของอกิจกรรมต่าง ๆ เนี่ย เด็กจะเป็นการดีไซน์ร่วมกับครูค่ะ แล้วก็พออจัดกิจกรรมอย่างล่าสุดเนี่ย เรามีกิจกรรมอะไรนะคะ Hello English World Toward Drama, Drama Show and Exhibition อันนี้ก็จะเป็นนิทรรศการที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านความรู้เรื่องอาเซียนด้วย แล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมต่างๆ ใน ประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะ แล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางของอาเซียนค่ะ ก็คือทางชุมชนนะคะอย่างเช่นอาจจะเป็นโรงเรียนภายนอกค่ะพอดีที่วิทยาลัยจะเป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิซูโลกใช่ไหมคะเสร็จแล้วคือทางโรงเรียนต่างๆค่ะที่เขาไม่ได้มีศูนย์อาเซียนด้วยค่ะ ก็จะเชิญเราไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆนะคะหนึ่งคือให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับอาเซียนว่าอาเซียนคืออะไรมีอะไรบ้าง 2 คืออยากให้เราทำกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เพราะว่าเขาเล็งเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ต้องใช้ในอาเซียนค่ะ ก็คือเด็กก็จะทำแบบว่าเวลามีโครงการนะคะถ้าเป็นของภายในวิทยาลัยนะคะก็คือเด็กก็จะประชุมกันแล้วก็แอสไซน์งาน อย่างเช่น กิจกรรมล่าสุดที่บอกไปคือจะเป็นจัดนิทรรศการเป็นบูธต่างๆ แล้วก็มีการแสดงประธานเขาก็จะไป คุยกับแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะดูดูแลความเรียบร้อยอะค่ะ เด็กจะรันทั้งหมดครูแค่ควบคุมไม่เฉย เพราะว่าเขาจะเป็นคนจัดการเองค่ะสวัสดีค่ะ นางสาวเนดาวใจจันทร์ จากโรงเรียนสาธุกิจประชาสันรัชมังคลาพิเศษค่ะ โรงเรียนในโครงการ Spirit of ASEAN ของสำนักงงานเขตที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 37 ค่ะ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการ Spirit of ASEAN ในลักษณะของโครงการ Buffer School ค่ะ ซึ่งโรงเรียนได้รับโครงการนี้ตั้งแต่ปี 2553 ค่ะ ในโครงการที่ได้รับได้รับงบประมาณจากสพทในการดำเนินงานจัดในงบต่างๆ เช่นการจัดสร้างศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนสาธุกิจประชาสันรัชมังคลาพิเศษงบในการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนศึกษา เพื่อดูแลในการจัดกิจกรรมของศูนย์ต่าง ๆ และการสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนและก็ชุมชนค่ะ และก็งบจ้างครูภาษาลาว คือเป็นภาษาที่จะต้องจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนที่มีพื้นที่ติดชายขอบประเทศลาวค่ะ ซึ่งกิจกรรมพวกนี้ได้งบประมาณมาเนี่ยก็ดำเนินการประมาณ 2 ปี ในการดำเนินงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ในการเป็นการขับเคลื่อนสร้างความตระหนักในช่วงปีแรกๆอะค่ะเพื่อสร้างความตระหนักก่อนที่จะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่งเราก็ดำเนินการมาประมาณ 3-4 ปี เพื่อที่จะสร้างความตระหนัก ในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักนั้น เราดำเนินการโดยที่ไปออกบูธในการออกบูธก็จะออกบูธในลักษณะของ ไปร่วมในงานทานก๋วยสลากงานของวัดงานของชุมชนซึ่งจะเอาอาบูธอาเซียนไปจัดกิจกรรม เพื่อให้เป็นการให้สร้างความตระหนักและกระตุ้นกระตุ้นให้เห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ชุมชนต้องรู้และชุมชนต้องมีความเข้าใจว่าอาเซียนเป็นยังไงและเราต้องเข้าสู่อาเซียนกันจริงๆในปีไหน ซึ่งก็ได้รับผลการตอบรับที่ดีและทำให้ชุมชนมีความเข้าใจและตระหนักในการเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้นนะคะ ในการบริหารจัดการเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยพอพอเข้าร่วมได้ประมาณ 2 ปี 3 ปี พอชุมชนเริ่มตระหนักขึ้นงบประมาณก็เริ่มเริ่มหายไปก็คืองบประมาณจากสพทจะหายไปในส่วนของเจ้าหน้าที่ศูนย์แล้วก็การจ้างครูภาษาลาว จะเหลือแต่งบในการบริหารจัดการศูนย์ เพื่อให้จัดกิจกรรมค่าย กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูต้องมามีส่วนร่วมเอง ก็ก็จะพองบหายไปครูก็ต้องกลับเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น โดยที่จัดกิจกรรมของศูนย์ แล้วก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยโดยให้ครูในโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ บูรณาการกันทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยที่ทั้งครูก็ช่วยกันสอนนะคะทำให้นักเรียนก็จะมีครูสอนภาษาวิชาเพิ่มเติมภาษาอาเซียนเกิดขึ้น แล้วก็สอนภาษาลาวด้วยนะคะ อันนี้เป็นการจัดกิจกรรมของศูนย์ค่ะ ในส่วนของชุมชนมีส่วนร่วมก็คือในการจัดค่ายเราก็จะมีฐานการจัดค่ายเนี่ยก็จะเน้นทั้ง local wisdom เน้นองค์ความรู้ท้องถิ่น เน้นความรู้เกี่ยวกับอาเซียน แล้วก็ต่างชาติ เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีฐานต่างๆที่เราจะไม่ทิ้งว่าชุมชนก็ต้องมีส่วนแล้วก็มีความสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่จริงๆด้วยนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งชุมชนมามีส่วนร่วม แล้วก็มีการบริหารงานโดย คณะกรรมการสารศึกษาดูแลในส่วนของ Buffer School ด้วยค่ะในส่วนของตัวเองเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งในการสอนภาษาอังกฤษนั้น ปัญหาของโรงเรียนก็คือเด็กส่วนใหญ่เป็นเด็ก LD ก็คือ learning disorder เป็นเด็กที่ความรู้ภาษาอังกฤษเนี่ยน้อยมาก ถามว่า A ถึงแ Z บางคนยังท่องไม่ได้ อันนี้คือปัญหาซึ่งพยายามจะต้องในพอเด็กเข้ามามหนึ่งเนี่ยก็ต้องให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ เรียนรู้อะไรเยอะแยะ ซึ่งเด็กยังไม่พร้อมที่จะรับตรงนั้น ครูต้องสร้างนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมก็ต้องเป็นนวัตกรรมที่เด็กมีความสนใจก็ต้องใช้ใช้ใส่ในโมบายในมือถือ ในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้เด็กได้กระตุ้นมีภาพการ์ตูนให้เด็กเรียนรู้ แล้วก็สร้างสื่อที่ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเด็ก อันนี้คือนวัตกรรมที่ครูพยายามจะแก้ปัญหาตรงนั้น แต่ถามว่าเสถียรไหมหรือว่าอินเทอร์เน็ตหรือว่านวัตกรรมที่สร้างขึ้นเนี่ยมันช่วยได้บ้างไหมก็มีปัญหาตรงที่ Wi-Fi ไม่ถึงเพราะอยู่ชายขอบ ก็ทำให้เด็กเนี่ยได้ได้ใช้สื่อนั้น ยังไม่ยังไม่เสถียรแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ได้มากมากเท่าที่ต้องการนะคะอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับศูนย์ อาเซียน แล้วก็การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนสาธุกิจประชาสารราชมังคลาพิเศษค่ะ